เรามาถึงบทไฮไลท์ของบทที่3นะคะหรือว่าประเด็นสำคัญของบทที่ 3 ว่า แล้วเรื่องของ Smart Space หรือว่าโคเวกิ้งสเปซเนี่ยมันจะมันมันจะเป็นแค่แฟชั่นหรือเปล่า มันจะมาแล้วไปเร็วหรือเปล่า มันจะจบเร็วหรือเปล่าฉั้นอยากบอกว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเขาเรียกภาษาอังกฤษว่ากำลังอินเทรนเลยนะคะเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปของมัน หลายที่เนี่ยเราเรียกสมาร์ทสเปซว่าเป็นไมโครไมโครแปลว่าเล็ก ไมโครคลัสเตอร์คลัสเตอร์แปลว่ากลุ่ม เป็นกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆที่สร้างพลังในเรื่องนวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างมหาศาลนะคะ เพราะนั้นจากการที่เราดูเทรนด์ของสมาร์ทสเปซที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่า เทรนด์ของมันเนี่ยต่อเนื่องและมีมีวิวัฒนาการที่ต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าจะพัฒนาไปมากยิ่งขึ้นนะคะ ตั้งแต่ว่าแต่เดิมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย ก่อนที่จะมาถึงคำว่า co-working space หรือว่า smart space เนี่ย เราใช้คำว่า innovation center หรือว่าศูนย์นวัตกรรมนะ ศูนย์นวัตกรรมเรื่องเป็นศูนย์ในการบ่มเพาะนู่นนี่นั่นต่างๆ แล้วก็มาอีกชื่อหนึ่งพัฒนาต่อเป็น accelerator หรือว่าศูนย์เร่งในการสร้าง นวัตกรรมต่างๆนะคะ แล้วก็มาเป็น co-working center หรือว่าให้คนเนี่ยมาทำงานร่วมกันนะคะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางทฤษฎียืนยันนะคะว่า ในการที่จะเกิดขึ้นของสมาร์ทสเปซเนี่ย มันจะมีมากขึ้นและมีวิวัฒนาการที่ที่ดีมากยิ่งขึ้น เพราะว่าอะไรคะ เพราะว่า IT หรือว่า ICT นั้นมีการพัฒนาที่เป็นมิตรมากขึ้นหรือเฟรนลี่มากขึ้น เพราะนั้น ความเป็นเอกลักษณ์ หรือว่าเทรนของสมาร์ทสเปซเนี่ยก็จะเป็นเทรนที่ที่ที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น และแน่นอนค่ะมันจะฟิตหรือมันจะเหมาะสมกับคนยุคใหม่นะคะ เพราะนั้นเราลองนึกภาพนะคะว่า เทรนของเด็กไทยในยุคใหม่เทรนของชุมชนในยุคใหม่เนี่ยเขาจะอยู่ได้ดีอยู่ได้อย่างมีความสุขและเขาจะสามารถสร้างนวัตกรรมต่างๆ ได้เยอะแยะมากมายภายใต้สมาร์ทสเปซนี้นะคะ